Thank you. ตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับ ว่าเราจะมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยหรืออุปกรณ์เตือนภัยกันอย่างไรบ้างครับ อย่างแรกนะครับที่ขาดไม่ได้ นี่คือหลอดไฟครับ นักศึกษาสามารถใช้สีอื่นได้นะครับ แต่ควรเป็นช่วงของพวกหลอดประหยัดไฟจะดีที่สุดครับ อย่างที่2นะครับคืออุปกรณ์เซ็นเซอร์ ที่เรียกว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์แสงครับ ใช้สำหรับตรวจจับตรวจวัดแสง ถ้าในกรณีที่แสงไม่มีนะครับ หรือแสงมีมากเกินไป อุปกรณ์เซ็นเซอร์ของเราจะทำการวัดและทำการคอนโทรลควบคุมไฟฟ้าให้กับเราได้ครับ อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของควันและไฟครับ คืออุปกรณ์ตรวจจับควันครับ ตัวนี้สำคัญนะครับ สามารถใช้ในการติดในบ้านเรือนของเราก็ได้ครับ ครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับ ในการที่จะเข้ามาบ้านเรือนของเรานะครับ อุปกรณ์ตัวนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งผิดปกติได้ครับ ชิ้นต่อไปครับ ก็จะเป็นสวิตช์ครับ ในการปิดเปิดและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดของเราครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ในการช่วยในการเชื่อมต่อจุดต่างๆของระบบไฟฟ้าให้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าหางปลาครับ มันจะมีสีหลายสีนะนักนักศึกษาสามารถเลือกได้นะครับ ก็สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว สีดำอันนี้คือสีพื้นฐานนะครับ ต่อไปครับคืออุปกรณ์พวกสายไฟครับ เป็นการเชื่อมโยงจุดต่างๆ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ไฟฟ้าสามารถหล่อเลี้ยงการทำงานของอุปกรณ์ได้ ตัวต่อไปครับ ปลั๊กไฟครับ ปลั๊กไฟคือการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ แล้วก็จุดที่จะจ่ายไฟให้กับเรานะครับ ตัวนี้นักศึกษาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัววายนัทครับวายนัทเวลาสายไฟเราไม่พอ เราสามารถที่จะเชื่อมต่อสายได้ เราจะสามารถใช้เทปพันสายไฟพันก็ได้นะครับ แต่อาจจะไม่สวยงาม เราก็สามารถใช้ตัววายนัทครับ ในการที่จะเชื่อมต่อสายไฟจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้เหมือนกันครับ ตัวนี้ก็คือปลั๊กนะครับปลั๊กตัวรับนะครับ และการยึดเกาะที่ดีครับ บางครั้งบางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้กาวครับ เราก็สามารถใช้สายรัดสายไฟได้เหมือนกันครับนะหรือที่เรียกว่าสายหนวดกุ้งครับโอเคครับ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานนะครับ Bye.